พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเตียงความดันลบเพื่อการแพทย์โรคโควิด -19 สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ผ่านสารคัดหลั่งจากการไอและจามทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้ามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้สูง เตียงความดันลบ ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความเสี่ยง ลดการแพร่กระจายของโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ บริษัทไทยเดนทลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับ i t แทและ p t e ทสวทช พัฒนา เตียงความดันลบเพื่อการแพทย์ มีลักษณะเป็นกล่องใสเจาะรูโดยรอบสำหรับทำหัตถการ และติดตั้งเครื่องกำเนิดความดันลบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายในเตียง ไหลออกสู่ภายนอกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เตียงความดันลบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่มีเสียงรบกวน และสามารถเพิ่มฟังก์ชัน สิ่งอำนวยความสะดวกรอบเตียง นอกจากใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในยามป